จากโจทย์กำหนดภาพด้านบน ของรูปเลขาคณิตสามมิติ ที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศที่มีขนาดเท่ากัน โดยตัวเลขที่เขียนไว้ แสดงจำนวนลูกบาศที่เรียงซ้อนกันเมื่อมองจากด้านบนดังนี้ ภาพที่กำหนดให้เป็นภาพด้านบนของรูปเลขาคณิตสามมิติใดตัวเลือกหนึ่งสอง ามสี่คราวนี้เราลองมาดูวิธีคิดของโจทย์ข้อนี้ ภาพด้านบน นี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เป็นภาพด้านบน ของรูปเลขาคณิตสามมิติที่ประกอบจากลูกบาศที่มีขนาดเท่ากัน และจะมีตัวเลขที่เขียนลงกับไว้ หมายถึง ถ้าเป็นเลขหนึ่งแปลว่าซ้อนกันหนึ่งลูกถ้าเป็นเลขสาม แปลว่ามองจากด้านบนเนี่ยจะมีซ้อนกันสามลูกของลูกบาศและนี่ก็หนึ่งลูกเช่นกัน และตรงนี้จะเป็นซ้อนกันสองลูกอันนี้เราลองมามองจินตนาการให้ออกมาเป็นภาพสามมิติ โดยใช้ด้านบนเป็นส่วนประกอบเราจะนำด้านบน แล้ว จากด้านบนลงมาเพื่อจะประกอบรูปสามมิติตรงนี้ตรงนี้จะเป็นหนึ่งแปลว่าต่ำกว่าสามแปลว่า สูงขึ้นไปสามหนึ่งหนึ่งตรงนี้จะเท่ากัน และตรงนี้จะบอกว่าด้านบนมีรูปบาทสองรูป ดังนั้นลองลองประกอบเป็นรูปสามมิติดูเพื่อให้เห็นชัดเจน ลองลงด้วยสีของด้านบนที่แสดงไว้ด้วยสีเขียวนั้นรูปที่ประกอบเป็นสามมิติจะได้ดังนี้ อันนี้เราลองย้อนกลับไปดูจากโจทย์มาเทียบกับที่เราคิดไว้จะพบว่าไปตรงกับข้อสองพอดีจึงข้อสองเป็นคำตอบที่ถูกต้อง